พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนโครงการสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดกำปงสปือราชอาณาจักรกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มีปัญหา การขาดแคลนพลังไฟฟ้าและการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลือให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ที่ท่านได้สร้างให้กับรัฐบาลกัมพูชาตามที่ได้ร้องขอซึ่งช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนกัมพูชาครับ สวทช ร่วมกับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานพันธมิตรดำเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริดณสถาบันเทคโนโลยีกัมองสปือซึ่งเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานร่วมกับแบตเตอรี่และสายส่งไฟฟ้าณสถาบันเทคโนโลยีกัมองสปือซึ่งระบบได้ดำเนินการใช้งานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2500